that's a good the culture. Hallelujah. สถานชัยหรือว่าเป็นเกิดเป็นชีวิตของผมนะฮะยิงกันจนกระตาของผมนะฮะ